เป็นเป็นเป็นอ้าว กิ้งมึงมาทำไมเนี่ย เออ มึง คือกูขอเข้าไปข้างในได้ไหมอ่ะอืมเข้ามาก่อน เป็นไงไหนเรามาดิ คือกูแฟนมึงแอบไปเอากับคนอื่นมาใช่ปะ แล้วมึงก็เลยทะเลาะกัน แล้วก็หนีออกมา มึงรู้ได้ไงอ่ะ ดูจากสภาพมึงก็รู้ละ มีอะไรกูช่วย คือมึงกูขออยู่กับมึงสักพักได้ไหมอ่ะ คือกูไม่รู้จะไปอยู่กับใครแล้วอ่ะ นอกจากมึง ทำไมจะไม่ได้วะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกสักหน่อยที่มึงมาอยู่กูอะเดี๋ยวมึงไปกินข้าว แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำซะ ขอบใจมึงมากนะ อืม ไม่เป็นไรเสื้อมึงยังใส่สบายเหมือนเดิมเนี่ย กูชอบอ่ะอืมใส่ได้ก็ดีละ มึงเช็ดผมยังไงเนี่ยผมยังเปียกอยู่เลยหันหลังไปเดี๋ยวกูเช็ดให้ อืมขอบใจมึงมากเลยนะเว้ย กูไม่มีเพื่อนคนไหนดีเท่ามึงแล้วอ่ะ อืมมึงก็อย่าคิดมาก มึงอย่าปล่อยให้ผู้ชายคนเดียวมาตัดสินชีวิตมึงดิวะ แต่ผู้ชายที่กูเจอมาก็ทำแบบเดียวกับกูเหมือนเลยนะทำเหมือนกูเป็นของเล่น ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งอะ่ะจริง มึงฟังกูนะ มึงกับเป็นคนดี ต่อให้มีใครมาทำเฮี้ยอะไรกับมึง มึงก็ไม่เคยไปทำเฮี้ยอะไรให้ใคร มึงอย่าปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นอะมาทำให้มึงรู้สึกไม่มีค่าเลยนะเว้ย มึงมองกูสำหรับกูอะมึงมีค่านะเว้ยขอบคุณมากนะเฟน มึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับกูเลยนะเออจริงอืม kulak menah มึงคือกูขอเข้าไปได้ไหมอะกจามึง เอ๊ะ กูต้องพูดว่าชั่วคราวอยู่ไหนวะ เอ๊ะแล้วกูขออยู่กับมึงชั่วคราวได้ไหมอ่ะมึงจะได้อาบน้ำขอบคุณ เช็ดผมยังไงน่ะ ผมจขบอขอเอาเออมาเอากูหิวข้าวว่า กูหิว มึงไม่มี สักเล็ปโล Isso!